พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน น้ำส้มสายชูหมัก จากเนื้อมังคุดอินทรีย์ ผู้ผลิตน้ำส้มสายชูหมัก ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงต้นเชื้อจุลินทรีย์จากต่างประเทศ ซึ่งมีความซับซ้อน และต้องการผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการทำให้มีต้นทุนการผลิตสูงไปด้วยครับ นักวิจัยไทยจึงพัฒนาต้นเชื้อบริสุทธิ์ที่มีศักยภาพใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชูหมัก จากเนื้อผลไม้ และออกแบบกระบวนการหมักแบบง่าย มีต้นทุนต่ำ มาทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีต่างชาติแล้วค่ะ นักวิจัย สวทช ได้วิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ โดยได้พัฒนากระบวนการหมักน้ำส้มสายชู จากผลไม้โดยใช้ต้นเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถหมักแบบ 2 ขั้นตอนได้ในถังเดียว ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการหมักจากปกติ 1 ปีให้เหลือเพียง 2 เดือน และด้วยความร่วมมือกับบริษัทเอเชียแอนด์แปซิฟิกคุณลิตี้เทรดจำกัดจังหวัดตราด จึงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อมังคุดอินทรีย์ ซึ่งช่วยยกระดับราคาผลิตผลทางการเกษตร และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ให้ทัดเทียมต่างประเทศ วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000